สวัสดีค่ะ วันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการ เช่าซื้อเครื่องขุดบิตคอยนะคะ ในเว็บ Genesis Mining นะคะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นใหม่นะคะ ซึ่งวิธีการเนี่ยเมื่อเราสมัครอะไรมาเรียบร้อยนะคะอย่างที่เคยแนะนำไว้เกี่ยวกับเว็บ Genesis Mining นะคะะถ้าเพื่อนๆพร้อมที่จะลงทุนแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็สมัครเข้ามาเรียบร้อยแล้วก็จะมาเจอหน้านี้นะคะ ทุกอย่างเนี่ยก็จะเป็นศูนย์หมดเลยเนี่ย เมื่อเพื่อนๆอะอยากที่จะซื้อแรงขุดบิตคอยหรือว่าเช่าซื้อแรงขุดนะคะ เพื่อนๆก็สามารถมาที่ตัวอัปเกรดด้านขวามือหรือว่าทางด้านซ้ายมือของแถบเมนูนะคะ ซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเว็บ Genesis Mining เนี่ยก็รองรับได้หลากหลายภาษานะคะ แล้วก็เปิดมานานมากนะคะ แล้วซึ่งมีความน่าเชื่อถือมากค่ะสำหรับ รายละเอียดนะคะ เพื่อนๆก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมนะคะะก่อนหน้านี้ได้เลยนะคะ ก็ เรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับการอัปเกรดคือซื้อเครื่องขุดนะคะ ก็มาที่อัปเกรดนะคะ มันก็จะมีหลากหลายคอยให้เราเลือกนะคะ ไม่ว่าจะเป็นบิตคอยไลท์คอยอีเทอร์นะคะ แล้วก็ ดั์ตคอยโมนิโล นะคะ ซึ่งเหรียญพวกนี้เนี่ย จะมีอายุสัญญาอยู่ที่ 2 ปีนะคะ แต่ยกเว้นตัวบิตคอยนะคะ จะไม่มีกำหนดระยะสัญญา นะคะ ก็คืออันลิมิตนะคะ ใช้ได้ตลอดชีพนะคะ จนกว่าเว็บนี้จะล่มหายตายจากไปนะคะ วิธีการเนี่ย ถ้าสมมติว่าเราจะมาซื้อบิตคอยนะคะ วันนี้เนี่ย ก็จะซื้อให้เป็นตัวอย่างเนาะ เราก็สามารถเลือกจำนวนเงินที่เราจะลงทุนเช่าซื้อได้เลยนะคะ เริ่มต้นก็อยู่ที่ 30 US นะคะไปจนถึงสูงสุดก็อยู่ที่26,000 US ดอลลาร์นะคะ แต่วันนี้เนี่ยจะมาซื้อขั้นต่ำก่อนอยู่ที่ 30ดอลลาร์หรือว่า 0.2 TS นะคะก็ก็คือกำลังขุดนะคะแล้วก็เราก็เลือกตัวนี้นะคะเป็นบิตคอยนะคะ เพราะว่า เราจะจ่ายเป็นบิตคอยนะคะ มันก็จะปรากฏตรงนี้นะคะ ก็คือ 0.025 นะคะ ที่เราต้องจ่ายในการเช่าซื้อนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราพร้อมแล้วเนี่ยตัวเช็คอะไรเรียบร้อยแล้ว เราก็ไปที่การดำเนินการต่อนะคะ มันก็จะมีให้เรากรอกรหัสโปรโมโปรโมชั่นนะคะ ก็คือโปรโมโค้ดเนี่ย ถ้า สมมติว่าเราใส่รหัสนี้ลงไปนะคะ เพื่อนๆก็สามารถทำตามได้เลยนะคะ ใส่รหัสนี้ลงไปเนี่ย จาก 0.25 นะคะ เพื่อนๆก็ลองมาดูนะ0.025เนี่ย เมื่อเราใส่รหัสนี้ไปแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องนะคะ จาก0.025นะคะ ก็จะเหลืออยู่ที่ 0.0024 นะคะอ่าแล้วก็มันก็จะมีรายละเอียดต่างๆขึ้นมานะคะ ก็คือกำลังขุดอยู่ที่ 0.2 GS นะคะะใช้ขุดแบบชา256 นะคะ แล้วก็จะมีข้อตกลง ในการเก็บค่า maintenance หรือว่าค่าธรรมเนียมนะคะ ในการซ่อมบำรุงเนี่ยอยู่ที่ 0.00028ดอลลาร์นะคะซึ่งก็ไม่มากเลยนะคะสำหรับการที่เสียค่าธรรมเนียมเท่านี้นะคะะเมื่อเราเราก็สามารถที่จะ ดูข้อตกลงนะคะ ก็จะบอกให้เราเรียบร้อยนะคะสำหรับท่านที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะคะ ก็สามารถก๊อปพวกนี้นะคะ แล้วก็ไปแปลใน Google Translate ได้นะคะ มันก็จะบอกว่า จ่ายขั้นต่ำเนี่ย อยู่ที่แรงขุดอะคะ่ะแรงขุดอยู่ที่ 0.2 TS นะคะ แล้วก็จ่ายออกทุกวันนะคะ อ่า แล้วก็ อันนี้ไม่มีวันหมดอายุนะคะ แล้วก็ใช้การขุดแบบชา256 นะคะ อะไรประมาณนี้เนาะอ่า ลองไป อลองไปดูกันสำหรับนี้เนี่ยก็จะมีค่าธรรมเนียม เก็บล่วงหน้าอยู่ที่ 0.145เหรียญต่อวันนะคะ แล้วก็จะมีนี่ กรณีที่จ่ายออกนะเพื่อนๆก็สามารถลองไปอ่านนะดูรายละเอียดนะคะสำหรับถ้าสมมติว่าพร้อมแล้วเนี่ยเราก็ไปที่ยอมรับข้อตกลงนะคะะแล้วเราก็ไปที่ ยืนยันการสั่งซื้อนะคะ กดเข้าไปเลย เมื่อเรากดที่ยืนยันการสั่งซื้อนะคะ มันก็จะเด้งมาปรากฏตรงหน้านี้นะคะ ซึ่งมันก็จะบอกว่าการสั่งซื้อเนี่ยจะหมดอายุสัญญาเนี่ยภายในครึ่งชั่วโมงนะคะก็ตอนนี้ก็เหลืออีก29 9นาที นะคะก็เขาก็บอกว่าให้เราส่งเนี่ย0.024 เนี่ยมาเรียงที่อยู่บิตคอยตรงนี้นะคะแล้วก็ทำการก๊อปที่อยู่บิตคอยตรงนี้ไปนะคะก๊อปปี้นะคะแล้วก็มาที่กระเป๋าสตางค์บิตคอยของเราแล้วก็ไปที่การเซ็นบิตคอยนะคะแล้วก็วางกระเป๋าสตางค์ ลิงก์กระเป๋าสตางค์ที่อยู่ไปได้เลย แล้วก็ใส่ตรงนี้เป็น 0.024 นะคะ ตามที่ระบบเขาให้เราส่งมานะคะ ก็ทำการตรวจเช็คอะไรดูดูให้ดีนะคะ ก็ 0.024 ก็เป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 950 บาทนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราทำการ Copy อะไรที่ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ย เราอาจจะทำการเตือนความจำเล็กน้อยนะคะว่าเราส่งเงินจำนวน 0.024 เนี่ยไปที่เว็บ Genesis Mining นะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้นะคะก็เป็นบริการใหม่ของเว็บ c o i n c o t n นะคะก็จะมีลักษณะบริการแบบส่งช้าส่งปานกลางแล้วก็ส่งเร็วนะคะแต่เราก็สามารถเลือกแบบ ไม่เสียค่าธรรมเนียมนะคะ ก็คือแบบส่งช้าแล้วมันก็ยังไงเนี่ยมันก็ส่งภายในวันอยู่แล้วนะคะ เราก็ไม่ต้องอไปสนใจอะไรตรงนี้นะคะ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็กด continue ได้เลย มันก็จะมายืนยันคอนเฟิร์มให้เรานะคะว่าจะส่งจำนวนเงิน 0.024 นะคะ ไปยังที่อยู่ของตรงนี้นะคะ ของเว็บ Genesis Mining เนาะะ เมื่อเราตรวจเช็คอะไรดูเรียบร้อยแล้วว่าถูกต้องนะคะ เราก็ทำการกดเซ็นบิตคอยได้เลย กดปิดได้เลย หลังจากนั้นนะคะเมื่ออเราทำเสร็จเรียบร้อยเนี่ย เราก็สามารถที่จะออกจากตรงนี้ได้เลยนะคะ แล้วก็มาที่การสั่งซื้อนะคะ ตอนนี้นะคะเราได้ส่งมาเรียบร้อยแล้วสักอีกสักพักเนี่ย มันก็จะขึ้นคอนเฟิร์มให้เรานะคะ ก็เราก็จะรอไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะ หรือว่าจนถึงหนึ่งวันนะคะะเงินเนี่ยมันก็จะเข้าระบบมาตรงนี้เป็น0.0 0.2 TS แรงขุดนะคะ วันนี้เนี่ยก็มาแนะนำวิธีการฝาก หรือว่าการซื้อเช่านะคะบิตคอย ในเว็บ Genesis Mining เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับขั้นที่มีข้อสงสัยหรือว่าออยากทราบอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถไปสอบถามกันได้ที่เพจไทยอีซี่ออนไลน์นะคะก็จะพยายามมาอัปเดตนะคะการลงทุนนะคะที่ น่าเชื่อถือแล้วก็จ่ายจริง ให้เพื่อนๆได้เข้าศึกษากันอยู่ตลอดตลอดนะคะะวันนี้นะคะ ก็จะมีมาแนะนำเพียงเท่านี้ก่อนนะคะะก็อย่าลืมใส่โค้ดส่วนลดนะคะ เพื่ออที่จะลดค่าใช้จ่ายในการซื้อแรงขุดนะคะ ได้ถึง3%เนาะสำหรับท่านที่ต้องการโค้ดเนี่ย ก็สามารถสอบถามแอดมินมาได้เลย วันนี้ก็ มาแนะนำเพียงเท่านี้ก่อนนะคะะก็เป็นวิธีการง่ายๆ ที่ใครๆ นะคะ ก็สามารถทำได้นะคะะเว็บนี้ก็น่าเชื่อถือแล้วก็เปิดมานานมากนะคะ ก็มีรองรับหลายภาษาก็ลองเข้าไปเลือกไปเล่นดูนะคะสำหรับ รายละเอียดต่างๆ เนี่ย มันก็จะมีแสดงให้หมดนะคะทั้งในหน้าเว็บนะคะสำหรับการ อัปเกรดหรือว่าการปรับค่าแรงขุดนะคะเดี๋ยววิธีการเนี่ยเดี๋ยวจะมาสอนกันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับการปรับแต่งค่าแรงขุดนะคะซึ่งก็ถ้าสมมติว่าเราเลือกเป็นบิตคอยเนี่ยมันก็ไม่ยากเลยแล้วก็มาทำให้ตรงนี้เนี่ย มันเป็น100%หรือว่าอาจจะแบ่งไปที่อื่นอย่างเงี้ยค่ะก็ ง่ายง่ายเนี่ยนะคะตอนนี้นะคะ ก็ไม่ต้องรอนานเลยเนาะจากที่บอกว่า1ชั่วโมงจนถึง 1 วันตอนนี้ก็ประมาณแค่ 1 นาทีนะคะ ตอนนี้เนี่ยก็มีเงินเข้ามา ไม่ใช่มีเงินเขาบอกว่ามีแรงขุดเข้ามาแล้วอยู่ที่0.2 TS นะคะมันก็เริ่มทำการขุดให้เราทันทีเลยนะคะ ไม่ต้องไปรออะไรให้มันยุ่งยากนะคะ มันก็เริ่มทำการขุดให้เราหลังจากนั้นเนี่ย มันก็จะส่งเงินให้เราเข้าในกระเป๋าอัตโนมัติได้เลย หลังจากนั้นเนี่ย เราก็แค่มาตั้งกระเป๋าบิตคอย แล้วก็รอให้เงินเข้ากระเป๋าเราอย่างเดียวนะคะ เป็นการแฮสิบอินคัมนะคะ มันก็จะบอกนะคะแสดงความยินดีนะคะคุณได้รับการอัปเกรดเรียบร้อย เครื่องของคุณได้เริ่มการขุดต่อไปแล้วนะคะ เราก็อดทนรอเนาะสำหรับการจ่ายเงินของคุณ เนื่องจากจะดำเนินการเพียงครั้งเดียวต่อวันนะคะ แล้วก็จ่ายทุกวันนะคะแล้วก็ เราก็สามารถที่จะดูยอดเงินคงเหลือได้จากที่นี่นะคะคือตอนนี้ยังไม่มีแรงขุดนะว่าเพราะว่าเราพึ่ง ทำสัญญากันเสร็จนะคะ ก็จะมาคอยอัปเดตในเพจให้อยู่เสมอๆวันนี้ก็ มีเพียงเท่านี้ลาไปก่อนนะคะแล้วจะมาอัปเดตให้ใหม่ในคลิปต่อๆไป ค่ะ สวัสดีค่ะ